วัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า word art นะคะ การแทรกข้อความศิลป์นะคะหรือว่า insert word art ข้อความศิลป์คือ รูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบมา เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับกลุ่มคำหรือข้อความที่ผู้ใช้ได้จัดทำขึ้นสำหรับตกแต่งงานเอกสาร ผู้ใช้สามารถทำการแทรก Word Art ได้ใน 2 กรณีนะคะ คือ กรณีที่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้ว และกรณีที่เลือกแบบ Word Art ก่อนพิมพ์ข้อความ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ ในกรณีที่พิมพ์ข้อความไว้ก่อนแล้วนะคะ 1. นะคะให้เรา คลิก เลือกข้อความ นะคะ 2. นะคะ คลิกที่ Ribbon Insert ค่ะ หลังจากนั้น นะคะ ให้เราเลือกกลุ่มของ Text นะคะ โดยคลิกเลือก Word Art นะคะ 3. นะคะ คลิกเลือกรูปแบบที่เราต้องการค่ะ ผลลัพธ์นะคะ ก็จะได้ word art นะคะ ที่เราเลือกมานะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในกรณีที่เลือกแบบ word art ก่อนพิมพ์ข้อความนะคะหนึ่งนะคะให้เราคลิกเลือก ribbon insert นะคะ 2นะคะ ให้เราเลือก Word Art นะคะ จะปรากฏรูปแบบของ Word Art มานะคะ ให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการลงไปนะคะ อ่า นี่คือผลลัพธ์ ในกรณีที่เลือกแบบ Word Art ก่อนพิมพ์นะคะเราสามารถพิมพ์ข้อความตามที่ผู้ใช้ต้องการนำข้อความนะคะลงไปในเอกสารนะคะ ต่อไปนะคะเราสามารถปรับแต่งตัว Word Art นะคะ หรือว่าแก้ไข Word Art ที่เราได้พิมพ์ลงไปแล้วนะคะ ยังไม่สวย เราสามารถเลือก Word Art Style เพิ่มเติมได้นะคะโดยการเลือกเพิ่มเติมนะคะเราสามารถปรับปรุงแก้ไข หากเราไม่ชอบสีสันนะคะที่มีอยู่ในตัวเลือกของ Word Art แล้วนะคะ เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเชฟฟิลเชฟเอาไลน์นะคะเชฟเอฟเฟกได้เลยนะคะ ซึ่ง กลุ่มของเชฟสไตล์พวกนี้นะคะจะทำให้เราเปลี่ยนสีพื้นหลัง และเส้นขอบหรือว่าเพิ่มเงาต่างๆนะคะ เพื่อที่จะให้วิดอาร์ตของเรานะคะ มีลูกเล่นที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะ และนี่ก็คือการแทรกและการปรับแต่งข้อความศิลป์หรือเรียกว่าวิดอาร์ตนั่นเองค่ะ